ที่ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของเนื้อหาในบทที่ 1 ไปแล้วนะคะ บทที่1นี้มีเนื้อหาสำคัญ3 เรื่องนะคะ เรื่องแรกก็คือเรื่องของนิยามคำว่าผู้สูงอายุ กับหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุค่ะ เรื่องที่ 2 จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายโดยทั่วไปในบุคคลวัยสูงอายุนะคะ เรื่องที่ 3 จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ ที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในคนสูงอายุนะคะ เรื่องที่ 1 ที่เราจะที่เราได้เรียนรู้กันมาก็คือเรื่องของนิยามคำว่าผู้สูงอายุ และหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ จะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าใน แต่ละคนจะเข้าสู่วัยสูงอายุหรือว่ามีการเปลี่ยนผ่านจากวัยหนึ่งไปสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยแตกต่างกันไม่เท่ากันในแต่ละบุคคลนะคะ เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วม ในโลกนี้นะคะ ถามว่าใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าเป็นผู้สูงอายุแล้ว ก็ยังบอกว่าไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างชัดเจนในบางประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใช้เกณฑ์ที่ 65 ปีขึ้นไป ในการตัดสินว่าเป็นบุคคลวัยสูงอายุ สำหรับประเทศไทยนะคะ ของเรา นี่ มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพศ 2546 ในมาตราที่ 3 ระบุคำนิยามของผู้สูงอายุไว้ว่า ผู้สูงอายุหมายถึง เป็นบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะ และมีสัญชาติไทยค่ะ แต่อย่างที่ได้เรียนข้างต้นว่า การพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ นอกจากจะพิจารณาตามปีปฏิทินแล้วนะคะ เหมือนกับว่าเราเกิดปีไหน แล้วก็นับเป็นตามปีปฏิทินไปเลย ก็ไม่ใช่ตัวเดียวที่เป็นปัจจัยในการพิจารณา อาจจะพิจารณาจาก บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปทางสังคม เช่น มีลูกมีหลานก็อาจจะเรียกเราเปลี่ยนเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย อย่างนี้เป็นต้นนะคะ หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่คนสูงอายุทั่วๆไปมีกัน พอเราถึงในวัยนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ อย่างเช่น มีรอยเหี่ยวย่นเพิ่มมากขึ้น ผมจากสีดำเปลี่ยนเป็นสีขาว มีไหล่ที่งอคุ้มลงเป็นต้นนะคะ สำหรับเรื่องประเด็นที่ 2 ก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายโดยทั่วไป ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายโดยทั่วไปจะถูกแบ่งออกเป็น 2 เรื่องนะคะเรื่องที่ 1 ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เห็นได้จากภายนอก ที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะว่ามีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้านะคะหรือว่าบริเวณผิวหนังหลังมือ รวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนสสีผม การได้ยินอาจจะลดลงนะคะ ก็อาจจะบอกว่ามีลักษณะของการได้ยินที่ไม่ชัดเจนแล้ว หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพในช่องปากแล้วก็ฟัน สำหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกาย ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยเช่นกันกับทุกอวัยวะอื่น ๆนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของระบบหลอดเลือดการยืดหยุ่นตัวของหลอดเลือดก็จะมีการเสื่อมไป รวมถึงเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระบบอวัยวะสืบพันธุ์หรือว่าระบบในเรื่องของทางเดินปัสสาวะ เหล่านั้นก็จะ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงเช่นกัน สำหรับหัวข้อที่ 3 ที่เราได้มีการศึกษาข้อมูลมาก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะที่มีผลต่อความเจ็บป่วยที่เราพบได้บ่อยในวัยสูงอายุนะคะ ถ้าเราจะมาพูดคุยกันอย่างเรื่องแรกเลย ก็คือในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันนะคะ เนื่องจากการเสื่อมถอยของเนื้อเยื่อการเสื่อมการทำหน้าที่ของเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อช่องปากที่รองรับฟัน ก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมีความไม่สุขสบายอาจจะเพราะใช้ฟันปลอมด้วยนะคะก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่าย ก็จะส่งผลต่อความอยากอาหาร การรู้รับรู้รสชาติของอาหาร ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องที่เราพบได้บ่อยอีก ก็คือน้ำในข้อเข่า หรือว่าน้ำในข้อกระดูกต่างๆ ที่ลดลง ก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะรู้สึกจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหว ไม่สามารถที่จะนั่งหรือลุกยืนได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็มีอาการปวดข้อ รวมถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอวัยวะระบบทางเดินปัสสาวะนะคะเราก็จะพบว่าถ้าเป็นในผู้สูงอายุหญิงเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหามากๆในเรื่องของการกลั้นปัสสาวะมักจะบ่นกับเราบ่อยๆนะคะผู้สูงอายุจะพูดถึงเรื่องของการที่บางทีมีปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจาม ก็จะมีผลต่อการที่ไม่อยากจะออกไปสู่สังคมทำกิจกรรมภายนอกเนื่องจากคอยกังวลอยู่ นะคะ รวมถึงผู้สูงอายุชายที่อาจจะมีปัญหาของการปัสสาวะบ่อยครั้ง ปัสสาวะไม่สุด ซึ่งมีปัญหามาจากต่อมลูกหมากโตเป็นต้นนะคะ และยังมีเรื่องอื่นๆอีกตามที่ทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลมาจากเนื้อหาที่เราได้พูดคุยกันในเนื้อหาในตอนต้นนะคะ อ๋อแล้วเรายังมีในเรื่องของการสาธิต การออกกำลังกายในวัยผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันการหกล้มนะคะ เนื้อหาของบทที่ 1 ได้จบแล้วนะคะ คิดว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์และติดตามต่อไป ในเนื้อหาของบทที่ 2 ซึ่งจะเป็นการเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม รวมถึงธรรมชาติ และก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะ